ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเป็นความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือเทคนิค วิธีการในการผลิตที่ได้ การพัฒนาปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับตัวสินค้า อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบ หรือการพัฒนารูปร่างให้เกิดความสวยงามของตัวผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรท a ทน n ่ 1. หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์อัตประโยชน์ ที่มีลักษณะตามกฎหมายกำหนด 2. โดยให้สิทธิแก่นักประดิษฐ์ ในการใช้ประโยชน์ของตนในเชิงพาณิชย์ 3. มีช่วงระยะเวลาที่แน่นอน โดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองไว้ 20 ปี นับตั้งแต่วันขอรับ 4. โดยนักประดิษฐ์ต้องเปิดเผยรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และประโยชน์สาธารณะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิทธินี้ 5. สิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลประเภทหนึ่ง สามารถมอบหมาย อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือเก็บค่าใช้สิทธิได้โดยผ่านการจำนองสิทธิบัตร ความลับทางการค้า Trade Secret 1. ข้อมูลต่าง ๆ ในการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป 2. มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับที่เป็นที่ต้องการ 3. เจ้าของความลับทางการค้านั้น มีการดำเนินการตามความสมควร เพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ ชื่อทางการค้า Trade Name ชื่อทางการค้าหมายถึง ชื่อที่บุคคลใช้ดำเนินธุรกิจ ทุกอย่างต้องมีชื่อทางการค้ากับสินค้าหรือบริการใด ชื่อทางการค้านั้นจะทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการด้วย สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ geographical indication 1. ชื่อ สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ 2. สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิด มีชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ เครื่องหมายการค้า trademark 1. เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตาที่ใช้ 2. เครื่องหมายการค้า trademark 3. เครื่องหมายบริการ service mark 4. เครื่องหมายรับรอง certification mark 5. รื่องหมายร่วม collective mark